ต่อไปมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องส่งเสริมกิจกรรมในการฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย เช่น การพบปะสังสรรค์ การร่วมกิจกรรมของชมรม การทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การเลือกรายการอาหารด้วยตนเอง การดูแลร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความพร้อม และอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ พร้อมในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เช่น การทำกายบริหาร การฝึกแรงกล้ามเนื้อ การส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง ในการทำความสะอาดร่างกาย มีการสอนให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมไปถึงการใช้เทคนิคและโปรแกรมด้านกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดีช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง คำแรกคำว่ากิจกรรม ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า คัตซึโด คัตซึโด แปลว่า กิจกรรม ต่อไปคำว่า เข้าร่วมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ซังกาชิมัสอีกครั้งนะคะ ซังกาชิมัสแปลว่า เข้าร่วม ถัดไปคำว่า งานอดิเรก นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ชูมิ ชูมิ งานอดิเรก ต่อไป อารมณ์ดี พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าคิบุงไกคิบุงไกแปลว่า อารมณ์ดี ถ้าจะบอกว่า อารมณ์ไม่ดีนะคะ สามารถพูดว่าคิบุงกาวารุยอีกครั้งนะคะคิบุงกาวารุยแปลว่า อารมณ์ไม่ดี ต่อไปนะคะคำว่า มองโลกในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่นก็คือ ลักคังเตกิลักคังเตกิแปลว่ามองโลกในแง่ดี คำถัดมานะคะคำว่าสดใสแข็งแรง ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเย่งขีเย่งขีแปลว่าสดใสแข็งแรง ทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดเป็นประโยคนะคะว่า เพราะว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็เลยทำให้อารมณ์ดีขึ้น ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า いろいろな活動を参加しますから気分が良くなります。อีกครั้งนะคะいろいろな活動を参加しますから気分が良くなりますคำว่าอิโรอิโรนะตรงนี้นะคะก็หมายถึงต่างๆนะคะมาขยายคัตสึโดก็จะหมายถึง การทำกิจกรรมต่างๆค่ะ ส่วนคิบึงก็ยกกุนาริมัสนะคะ ตัวนาริมัสตัวนี้จะหมายถึงกลายเป็นคำว่ายกขุก็คือดีขึ้นนะคะ ก็เลยทำให้กลายเป็นว่า อารมณ์ดีขึ้นมาค่ะ รวมเป็นประโยคที่ว่าいろいろな活動を参加しますから気分が良くなりますหมายถึง เพราะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็เลยทำให้อารมณ์ดีขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะ อยากจะบอกเป็นประโยคว่า คนที่มองโลกในแง่ดี มักจะเป็นคนที่สดใสแข็งแรง จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าหลักกันเตกินาฮิโตะได้ใตเก่งกินาฮิโตะดิสอีกครั้งนะคะหลักกันเตกินาฮิโตะได้ใตเก่งกินาฮิโตะดิสคำว่าฮิโตะนะคะ ก็คือหมายถึงคน อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี ก็พูดได้ว่า หลักคังเตกินาฮิโตะส่วนจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรง ก็พูดว่าเกนกินาฮิโตะรวมกันเป็นหลักคังเตกินาฮิโตะา大ิ元気な人ดすค่ะ